และเพื่อที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ ในองค์กรนั้นจะต้องประกอบไปด้วยแผนกหรือหน้าที่ต่างๆนะครับเพื่อกระทำกิจกรรมที่สำคัญในทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ฝ่ายการตลาดก็จะมีหน้าที่ในการสำรวจหาความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้านั้นต้องการผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง ต้องขายสินค้าหรือบริการในราคาเท่าไหร่ จะต้องเอาไปขายที่ไหน และจะต้องมีการทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างไร ส่วนฝ่ายการเงินก็จะมีหน้าที่ในการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจนะครับ แล้วก็การขยายธุรกิจ ฝ่ายการผลิตก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลควบคุมการผลิต สินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ควบคุมต้นทุนในการผลิต หาวิธีการลดของเสีย หาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และต้องสามารถผลิตสินค้าหรือบริการให้ทันตามเวลาที่กำหนดเป็นต้นนะครับ ในภาพรวมนั้นเนี่ยองค์กรธุรกิจยังมีหน้าที่ที่จะต้องปรับตัวเอง ให้ทันตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่พูดถึงนี้ได้แก่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี แล้วก็กฎหมายเป็นต้น ปัจจัยทางการเมืองนั้นมีผลต่อองค์กรธุรกิจอย่างมากนะครับ ถ้าหากการเมืองมีความมั่นคง ก็แปลว่านโยบายของประเทศนั้นก็มีความชัดเจนแน่นอน สามารถดำเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่องนะครับ มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา อย่างที่2นะครับ เศรษฐกิจนั้นเป็นตัวบ่งบอกเลยว่า ความมั่งคั่งของประเทศมีมากน้อยแค่ไหน ถ้าเศรษฐกิจดีก็แปลว่า ผู้บริโภคนั้นสามารถมีกำลังซื้อได้มากขึ้น และเมื่อมีกำลังซื้อมากขึ้นนะครับ ผู้บริโภคก็ยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการได้มากกว่า ภาวะที่เศรษฐกิจมีความตกต่ำนอกจากนี้นะครับ ค่านิยมความเชื่อทางสังคม กระแสแฟชั่นนั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคทั้งสิ้นนะครับ นอกจากนี้องค์กรยังสามารถดึงเอาเทคโนโลยีบางอย่างนะครับเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตนะครับทำให้การออกแบบสินค้ามีความทันสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับก็ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว ต้องคอยมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเอาเข้ามาปรับปรุงกระบวนการของตัวเองให้ทันท่วงทีสามารถแข่งกันได้ ดังนั้นนะครับสภาพแวดล้อมจึงมีความสำคัญอย่างมาก ธุรกิจจะต้องคอยสอดส่องดูแล ว่าสภาพแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรธุรกิจเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วย ยิ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเท่าไหร่ ธุรกิจที่ดีนะครับก็ต้องมีความยืดหยุ่น และพร้อมที่จะปรับตามสภาพแวดล้อมได้ให้รวดเร็ว เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากนะครับที่ทำให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนมีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อ สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงมีความจำเป็นนะครับที่ผู้เรียนจะต้องรู้ว่า จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจได้อย่างไร จากเนื้อหาของบทนี้นะครับ ผมหวังว่าผู้เรียนทุกท่านจะเข้าใจความหมายของธุรกิจ และได้ทราบว่าแต่ละแผนกในองค์กรธุรกิจนั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร